พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ปัจจุบันยังมีคนในพื้นที่ชายขอบอีกมากที่ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร การเรียนรู้และการสื่อสารความต้องการไปยังหน่วยบริหารจัดการของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืนจึงได้เกิดโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นครับ สวทช ได้ร่ว ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ เพื่อสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบโทรมาศและระบบ ICT นอกจากการติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแล้ว ยังสนับสนุนการประยุกต์ใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบโทรคมนาคม และการสื่อสารจากบริษัท AIS การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการ การทำการตลาดดิจิทัล การพัฒนาระบบบริการการพบแพทย์การแพทย์ทางไกล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน